time บอกภาษาของเอ้ยหักบอกใจสิโทกับปันและบกยันเท่าใด หากได้น้องและเป็นคู่แค่สองหากได้น้องและเป็นคู่แค่สองสิระพักวันตาบ่ห่วง้าไปนอนบ่ห่วง้าไปสองหากว่าอ้ผิดหวังจะกลับอีสานบ้านเคยอยู่นองหากได้เรียกแค่มอง จะไม่ท้ายท้อจนวันที่ว่าอีสานนี่คนสื่อนะหากได้หักหักเดียว ชื่อหรือเปล่าสามไว้เชื่อหรือเปล่าสามไว้อยากมีใจ สิประคองควันตาบ่ห่วงหาไปสอนบ่ห่วงหาไปสอน หากว่าอายผิดหวังจะกลับที่สานบ้านเคยอยู่นอนหากไม่เรียนแค่มอง จะไม่ใครขอจนวันชีวานอีสานมีคนสื่อน้ำหากได่หักเดียวบ่นาเชื่อหรือเปล่าสามไว้เชื่อหรือเปล่า สียบจากันหวานคอพนองไม่ทันทางกลิ่นโคลนน้องโดนมาตั้งแต่นอกุ้งหอยเคยหานประมาณสามเเจ้าทิ้งคาไทยทิ้งว่าทิ้งไรไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้วันยืนสามชื่อเจ้าลืมดงตาเคยนั่งอยู่ริมคันนา ายกินยาเรามาคุยกัน มีผักนะำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปัน เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน หัวใจสองเราสุขสันต์ที่แลหาแจ่จันจอมควันเจ้าอยู่ที่ไหน นาหนาฝนเอีแล้วแล้วเอ๋ยอย่าเลย ายกินยาเรามาคุยกัน มีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปัน เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจสองเราสุดสันพี่เลยฮแต่จันทร์ ที่รักทักดีแวว ah, ทุกคนแะพรรัตตานะครับ โอน้องเนือทองเจาอยู่แหงไหนโอ้เห็นใจที่สักคราเยอะขึนกลับสิน้องเอ้ยยาชมาสิมาพี่จะมน้องโชว์ยังรักยัง คอยไม่เปลี่ยนใจ คู่เขารอเพลบ่อเรียกคุณเสียสักคนทุกคนสาวอาจารย์หลงต้หลงด้ยนะครับ สักหวานมือกระแช่เลย อีสักครั้งย้กขึ้นกลับสิ้นน้องเอ้ยอยากถามาสิมาพี่จะพาน้องโชว์พี่ยังรัก ยังคอยไม่เปลี่ยนใจใต้ทรงตรา แน่นอนเป็นเกลียดชังคนยอมพี่หรือจะสิ้นหมดทุกยอมแพ้ความเป็นหนุ่มน้องคนที่เดินบางถึงพี่แก่พี่ยังแน่นอนนาต่อให้ช่างร้อยตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมันพี่ยังไม่แก่หรอกน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนาถึงข้านจะถึงนั่งจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันอย่าพูด นึกว่าพี่แก่อันเลี้ยวแม่พี่บักเหอนแอบใจมะพร้าวหาพี่เขาเอามาขูดยิบมะนาวมากรูดน้องเห็ดบังไม่นั้นมะพร้าวหาพี่แก่ยิ่งมันพี่ขอบอกแจ่มจันยังไม่แก่หลอกน้องเออพี่ยังไม่แก่หรอกจ้ะปีนี้แค่เก้าสิบเก้าโอ้โหเกือบแก่แล้วนะยังอยู่อีกหลายปี ว่าเกอันน้อยแน่นอนจะเป็นเกลียดชังคนอย่างพี่หรือจะสิ้นหรือหมดผู้ยอมแพ้ความสนุกน้องครคิดดูบ้างถึงพี่แก่พี่ยังแน่นอนนะต่อให้ช่างร้อยตัวพี่ก็ยังไปกลัวมันเอาพี่ยังไม่แก่รอกน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนานถึงฟัาจะหักถึงนั่งใจเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยว นึกว่าพี่แก่อันเลี้ยวแลพี่บังกรแจมจานหรือชิชอมาพร้าวห้าวที่เขาเอามาขูดอีกต็นาวมาขูดน้องเห็นบักไม่นั้นมาพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันพี่ขอบอกแจมจันพี่ยังไม่แก่ต้องรอพี่ไม่อเลยผมพวกอย่างเดียวยังไม่แก่ยังไม่แก่นะครับ รวมรอบกันสักเพลงหนึ่งในจังหวัดสามชาติครับ ไม่มีทำนาที่กอดนอนจนที่นอนแรงร้าโดนโดนที่โดนแรงร้าพอรักแม่นาวจนชาลมว่าว่าลมหนาวพัดตึง คิดถึงและแต่กระแสของข้า ยังไม่ได้ก่อนสาวทุกปีใหม่ยังไม่ได้ก่อนสาวเมื่อคู่อื่นเขาคนงามอีกนานนาวทียี่สิบสี่ผ่านมามองหาคู่นอนเขาไม่เจอคอยป่านนี้ยังไม่มีคนก่อนจะหาเธอพี่คงเสิร์ฟตาลมว่าวหนาวจน อบ้าป่าทุกนี้ น้องคงหนาวราเจ้ามันถึงข้าบางใบแม่สาวทันว่างมกราพาเดือนนี้นาเข้าจะว่ามันหนาวถึงปีใหม่ยังไม่ได้ก็สาวถึงปีใหม่ยังไม่ได้ก็สาว พี่เป็นรำกระลำนะครับเฮียอารมณ์บอกว่าไม่ต้องลงก็ได้นะครับ อยากให้น้องๆนะครับกลับเก้าที่แป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตนะครับ ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมิรังนักรำทั่วทุกชมรมทั่วทุกสถานที่นะครับ โดยเฉพาะ bahi dek dek mateng ขออนุญาตนะครับพักเบรกให้น้องๆนางรำไปพักด้านล่างก่อนนะครับเราสงสารน้อง ๆ มากเลยนะฮะแหมเดี๋ยวความสวยจะเอามาทิ้งบนเวทีนะครับอาระหว่างพักนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้กับพี่อรุณอินทจรสักนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับ ได้ฝากมานะครับงานประจำปีนะครับที่จะเริ่มขึ้นหน่วยวัยนี้นะครับอ่าในเดือนธันวาคมนะครับ ช่วงวันที่ 18 19 และ 20 ธันวาคมนะครับ ก็พบกับทีมงานประมงย้อนยุคนะครับของวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคืนละ3เวทีด้วยกันนะครับที่วัดตันกงนะครับ18 19 และ 20 นะครับธันวาคม 2563 นะครับเป็นงานประจำปี ทุกค่ำคืนนะครับของวัดตันกงนี้นะครับก็มีระมงย้อนยุคคืนละ3คณะด้วยกันนะครับนางรำสาวสวยก็แนวหน้าของ จังหวัดเพชรบุรีนะครับจัดเตรียมไว้แล้วนะครับ ซึ่งวัดต่อไปนะครับก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสักามนะครับได้ฝากมานะครับเป็นงานประจำปีแล้วข้ามปีกันด้วยนะครับ ข้ามปีกันด้วยเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวันที่30